่ะปัจจัยที่เด็กๆทั้ง 6 คนได้พูดเมื่อกี้น่าสนใจมากๆนะคะ แล้วก็ครอบคลุมเมื่อเราสัมภาษณ์กับเด็กวัยรุ่นทั่ว ๆ ไป เกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการของพวกเขา ที่ทำให้วัยรุ่นเติบโตอย่างสวยงามหรือฟิกติดอยู่กับ ภาวะ วิกฤตของวัยนะคะ นี้สิ่งสำคัญ ถ้าเราสามารถแบ่งปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการของวัยรุ่นได้ โดยหลักการจะมี2สส่วนก็คือ เป็นปัจจัยที่ปรับเปลี่ยนไม่ได้ และปัจจัยที่ปรับเปลี่ยนได้สำหรับปัจจัยที่ปรับเปลี่ยนไม่ได้ ก็จะประกอบด้วยตัวของวัยรุ่นนะคะ ก็คือเพศของเขาปรับเปลี่ยนไม่ได้ ช่วงวัยเนี่ยไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ นอกตัววัยรุ่นสิ่งที่เราปรับเปลี่ยนไม่ได้ ก็คือสื่อสิ่งแวดล้อมบริบท เทคโนโลยีที่เด็กๆ ได้พูดกันไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าเราไม่สามารถควบคุมคุณภาพสื่อเหล่านี้ได้หรือแม้กระทั่งชุมชนที่มีการแข่งขันหรือมีเกม มีการพนันอย่างนี้เราอาจจะควบคุมยาก หรือสื่อที่ที่เด็กสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว แต่ว่าเราไม่สามารถควบคุมคุณภาพสิ่งเหล่านั้นได้ น่าสนใจอีกปัจจัยหนึ่งที่มากกว่านั้นกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ คือปัจจัยที่ควบคุมได้ ก็ประกอบด้วยตัวเด็ก และเยาวชนเอง นั่นคือมุมมองทัศนคติ ความเชื่อค่านิยม และทักษะชีวิตที่จะต้องพัฒนาขึ้นในตัวของเขา ประเด็นอันหนึ่งที่น่าสนใจในทางจิตวิทยา เราพบว่าถ้าทำให้เด็กมีภาพฝัน หรือภาพสำเร็จในอนาคตของเขาได้อย่างสวยงาม จะเป็นตัวผลักดันที่เป็น motivation หรือเป็นแรงจูงใจที่ทำให้เด็กเนี่ย ก้าวสู่ไปข้างก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงมากขึ้น และมีเป้าหมายมากขึ้น ไม่แวะระหว่างทางที่จะทำให้เกิดรอยต่อหรือการไปไม่ถึงฝันเหล่านั้นนะคะ เราน่าสนใจนะคะ เดี๋ยวเราลองมาคุยกับเด็ก ๆทั้ง 6 คนที่อยู่ในชั่วโมงนี้นะคะ ว่า ภาพฝันหรือภาพความสำเร็จของพวกเขาจะเป็นอย่างไร และภาพฝันเหล่านั้นช่วยให้เขาเติบโตขึ้นอย่างไม่หันกลับไปที่สิ่งแวดล้อมที่มันอาจจะทำให้เกิดผลกระทบที่ไปไม่ถึงฝันอย่างไรกันบ้างนะคะ เริ่มจากที่ใครก่อนดีคะ พี่อยากถามว่าภาพฝันหรือภาพสำเร็จในชีวิตของเราจะเป็นอย่างไร และภาพฝันเหล่านั้นมีประโยชน์กับการที่เรามุ่งเข้าไปสู่เป้านั้นได้อย่างไร ใครก่อนดีเอ่ยคะทางพี่ครับผมค่ะผมผมอยากอยากจะเปิดเป็นธุรกิจของตัวเองครับ ธุรกิจของเหมือนกับร้านอาหารของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับ ภาพฝันของฟาฮัตก็คืออยากเป็นนักธุรกิจธุรกิจที่อยากเป็นก็คือธุรกิจร้านอาหาร ขณะที่เราภาพฝันของเราเป็นแบบนี้ฟาฮัตนึกถึงตัวเองเป็นยังไงคะ ใส่สูตรใส่สูตรดูดิไม่เป็นเหมือนกับเป็นเชฟอยู่ในห้องอาหารอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ะแล้วเชฟที่เราอยากเป็นเนี่ยเป็นลักษณะยังไงคะเชฟทั่วๆ ไปหรือเชฟที่มีชื่อเสียงโด่งดังหรือว่าจะเป็นยังไงคะต้องมีชื่อเสียงครับเออเป็นยังไงเราอยากเป็นเชฟที่เป็นแบบไหนคะคือ เป็นเชฟที่แบบเรามีคนรู้จักครับ มีคนรู้จัก ไม่ว่าจะเป็นทางสื่อออนไลน์ หรือว่าเราเดินไปตลาดอะไรอย่างเงี้ยครับ มีคนทัก มีคนถามอะไรครับอยากเห็นตัวเองเป็นแบบนั้นในอนาคตที่จะถึงเนาะ ถ้าเราจะไปแบบนั้นได้เนี่ย มันจะส่งผลให้เราเนี่ยเป็นไงเมือรกับมันก็ทำให้เรารู้สึกรู้สึกดีครับ ที่ว่า การที่เราได้เรียนมาเราได้ทำมาทุกๆ อย่างมันเหมือนกับประสบความสำเร็จไปเลยครับภาพฝันที่เราตั้งไว้เวลานึกถึงภาพฝันแล้วใจเราเป็นยังไงคะพองโตพองโตไม่ใช่เหมือลอยเนาะพองโตและมีความสุขใช่ไหมคะนี่ถ้าเราอยากมีความสุขเราอยากเป็นแบบนั้นไหมถ้าเป้าของเรานิ่งแบบนั้นเนี่ยคิดว่าระหว่างทางที่เราจะเดินไปเนี่ย มันจะเป็นยังไงคะมันก็ มันก็ต้องมีุ กรุกคะคลบ้างอ่ามันอาจจะมีสิ่งปัญหาอะไรเข้ามารุมเร้าเป็นไปได้ใช่ไหมคะ ถ้าเราตั้งเป้าไว้เรานิ่ง ตั้งเป้าของเราไว้นิ่งภาพฝันของเราสวยงามแบบนั้นเนี่ยมันจะส่งผลยังไงคะมันก็ทำให้เราฟันฝันฝ่าอุปสรรคนั้นไปได้ครับโอเคค่ะค่ะคนอื่นล่ะคะเอ่อสำหรับผมนะครับ ภาพฝันของผมก็อยากจะเป็น นายกรัฐมนตรีนะครับเอออยากเป็นนายกรัฐมนตรี โอเคค่ะ น่าสนใจมากๆเลยค่ะ เป็นไงคะ คือนึกภาพตอนที่ใส่สูตรแล้วก็ยืนอยู่บนโพเดียมนะครับแล้วก็ได้พูดคุยได้กล่าวสุนทรพจน์ ได้กล่าวคำพูดกับประชาชนทั่วทุกมุมประเทศแล้วโอเคค่ะแล้วก็พอพูดจบแล้วก็มีประชาชนตบมือ แล้วก็ภูมิใจที่มีผมเป็นนายกรัฐมนตรีครับอ๋อขณะที่ผมพูดแบบนี้เนี่ยใจผมเป็นยังไงคะภาพฝันที่มีแบบนี้ใจเราเป็นยังไงคะใจก็ดีครับแล้วก็รู้สึกความภาคภูมิใจนะครับ มีความภาคภูมิใจอยากเป็นแบบนั้นไหมอยาก ครับอ่าถ้าเราอยากเป็นแบบนั้นคิดว่าระหว่างทางงเราจะเป็นยังไงคะก็ความฝันทุกความฝันนะครับ ก็ย่อมมีอุปสรรคอืมอยู่แล้วนะครับแต่ มันก็อยู่ที่ตัวเราที่จะฟันฝ่าอุปสรรคไ่ได้หรือไม่นะครับการมีเป้าหมายกับไม่มีเป้าหมายต่างกันหรือเหมือนกันคะต่างกันอ่าเมื่อตะกี้ตอนที่เราพูดถึงเป้าหมายของเราเองเราใจเราเป็นไงคะรู้สึกมีความสุขมันเหมือนมีเป้าหมายว่าเราจะไปไหนใช่ไหมคะ มันเหมือนกับว่าเรามีความสุขว่าเราจะมีทางไป ดีกว่าเราไม่มีทางเลือกอย่างอื่นใช่ไหมคะไหนลองฟังอยากฟังคนอื่นด้วยไหมโอเคค่ะค่ะอ่ะ ใครมีภาพฝันหรือภาพสำเร็จของตัวเองเป็นยังไงอีกบ้างคะ ที่อยากเล่าให้เพื่อนฟัง อยากอยากเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ครับ เออน่าสนใจนะคะเป็นไงคะ ภาพของเราเป็นไงคะ เป็นแบบคือเป็นหนุ่ม ที่นั่งอยู่หน้าจอคอมแล้วก็ทำทำงานอย่างตั้งใจครับพัฒนาซอฟต์แวร์พัฒนาโปรแกรมอะไรพวกนี้ครับจนมีชื่อเสียงไหมครับใช่มีชื่อเสียงค่ะแล้วภาพเราที่เราเห็นเนี่ยลองเล่าให้ฟังเนี่ยภาพที่อยู่ในใจเราที่เราอยากเป็นแบบนั้นเนี่ยนอกจากนั่งหน้าจอประดิษฐ์ประดอยพัฒนาซอฟต์แวร์ต่าง ๆ แล้วเป็นไงคือแบบคือมีคือทั่วโลกครับเขารู้จักเราหมดเลยครับคือไปที่ไหนเขาก็รู้จักออกทีวีออกสื่อดัง ๆ ออก สื่ออินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้ขายได้ขายได้อะไรอ่านะมีเงินทองจากการขายของเหล่านี้ได้เนาะใช่ครับ เวลาที่เรานึกถึงภาพฝันของเราแบบนี้เราเป็นยังไงคะมันรู้สึกมันสุดๆเลยครับมันสุดๆเลยเออมันพีคมันพีคเออมันพีคมันพีคมาก ไปถึงจุดนั้นได้นี่คือมันมันเยี่ยมแล้วมันสุดยอดสุดยอดครับสุดยอดเลยนะจุดสูงสุดของเราแล้วครับที่เราทำตามฝันที่เราตั้งไว้ได้คตอรับนนี้เหมือนใจเราไปแล้วครับไปแล้วไปลครึ่งครึ่งหนึ่งเนาะไปแล้วครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะงั้นถ้าเราจับเป้านิ่งแบบนี้เนี่ยชีวิตเราจะเป็นไงคะ คือมันจะไม่สะดุดเลยครับมันคือเราเล็งไว้แล้วครับว่าคือสิ่งที่เราทำคือเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วทีนี้่มัน คือเราจะต้องตั้งใจกับสิ่งนี้เลยครับเราจะไม่ค่อยเขวไปทางอื่นสิ่งสิ่งที่ภูมิพูดนะคะมันเหมือนกับว่าตัวสมองส่วนที่มันเป็นเรื่องของสมองส่วนอยากที่เป็นลิมบิกอะค่ะมันกำลังทำงาน แล้วเวลาที่วัยรุ่นเนี้ยต้องการไปก็ต้องการไปให้สุดๆใช่ไหมคะการไปให้สุดๆ การที่เราสามารถใช้สมองส่วนนี้นะคะในการทำงาน ถ้าเราสามารถที่จะพัฒนาให้เด็กคนหนึ่งนะคะ มีเป้าหมายชัดเจน เหมือนที่ภูมิบอกว่าเขาต้องการไปให้สุดๆถึงพีค เป็นการทำให้สมองส่วนหยาของเขาที่กำลังมีปัญหาเนี่ยเปลี่ยนจากภาวะวิกฤตนะคะเป็นช่วงชิงดำให้เขาเนี่ยมีความคิดในเชิงบวกมากขึ้น การใช้สมองส่วนนี้ในทางสร้างสรรค์ในลักษณะแบบนี้ก็จะทำให้เขาพยายามมุ่งแบบก้าวกระโดดนะคะเพื่อให้เขาเนี่ยไม่ได้เป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ธรรมดาธรรมดา แต่เขาต้องการฟินไปให้สุดนะคะ ถึงพีคสุดเลย ฟังภูมิแล้วพวกเราเป็นไงรู้สึก ินไปด้วยอ่าเห็นเราฟินเราก็ฟินไปด้วยนะคะ เรารู้สึกเห็นพลังในตัวของเขาเอง ที่เขามีความมุ่งมั่นตั้งใจ และภาพฝันของพวกเราคนอื่นล่ะคะ ที่อยากเล่าให้เพื่อนฟัง ภาพฝันของนี้นะคะ นี่อยากเป็นไกด์เค่ะอยากเป็นไกด์ที่แบบพูดได้เกือบจะทุกภาษาเลยค่ะเป็นไกด์คิวทองที่แบบไม่ค่อยมีเวลาว่างโอ้ไกด์คิวทองโอเค ภาพฝันของเรานะคะะค่ะ เราเป็นคนชอบเที่ยวด้วยเราแบบ เอาไปเที่ยวก็เที่ยวให้สุดไปเลยค่ะเออค่ะใช่ค่ะ อืม แล้วก็อยากแบบพอแบบเหมือนพอพอเราเป็นไกด์คิวทองรายได้เราก็ต้องเยอะ พอเรามีรายได้เยอะ แบบคือจริง ๆ เราต้องการมีรายได้เยอะๆเพื่อจะซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อถึงสิ่งที่เราอยากได้แล้วก็ส่งให้พ่อแม่ของเราค่ะถ้าถ้าเรามีความฝันแบบฟินแบบนั้นเนี่ยค่ะ ระหว่างทางเราต้องทำยังไงเพื่อไปถึงฝันนั้นสำหรับนี่ความฝันไปให้ถึงฝันก็ต้องความพยายามค่ะ เราต้องพยายามให้ถึงที่สุดเจออุปสรรคเราก็ต้องพร้อมที่จะพุ่งชนมันเลยค่ะ อืมค่ะโอเคค่ะ มีอีกไหมคะที่อยากเล่าหนูหนูอยากเป็นนักนี่อยากเป็นอะไร เออเป็นนักธุรกิจหญิงที่แบบสตรองค่ะ เออ อยากเป็นนักธุรกิจที่สตรองเป็นนักธุรกิจหญิงที่หลาย ๆ คนนับถือแล้วก็แบบถือเป็นไอดอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อยากเป็นไอดอลของคอยากมีบริษัทเป็นของตัวเอง อยากเป็นผู้จัดการอะไรเองค่ะถ้าเรามีภาพภาพฝันแบบนั้นเนี่ยมันจะช่วยเราได้ยังไงคะ เหมือนมันมันมีทางให้หนูหนูก็แบบถ้าหนูอยากเป็นตรงนี้ หนูก็ต้องไปให้สุดให้ได้ค่ะในความ